ัดมา นะคะคำช่วยนินะคะสำหรับคำช่วยนี้อันนี้นะคะ จะสามารถใช้ได้หลายความหมายเลยทีเดียวนะคะ เรามาเริ่มที่ความหมายแรกกันคำช่วยนี้ที่สามารถใช้ได้เหมือนคำช่วยเอะนะคะ ก็คือเป็นการชี้สถานที่ที่มุ่งหน้าไป หรือว่าเป็นสถานที่ที่มีอะไรอยู่นะคะ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการบอกว่าไปโรงพยาบาลนะคะ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นคำช่วยนี้ได้ พูดได้ว่า b e i n g น i อิคิมัสเบียวิงนิอิคิมัสแปลว่าไปโรงพยาบาลได้เหมือนกันค่ะ ต่อไปข้อที่ 2 นะคะ คำช่วยนี้ ใช้ชี้สถานที่ที่มีอะไรอยู่นะคะ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการบอกว่า คุณยายอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ สามารถพูดได้ว่า โอบาซังวะเบียวิงนิอิมัสโอบาซังวะเบียวิงนิ มัสตัวนี้อันนี้จะชี้ว่าคุณยายของเราเนี่ย อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ ข้อ 3 นะคะคำช่วยนี้ใช้ในการบอกเวลาได้ค่ะ อย่างเช่นถ้าเราต้องการจะบอกว่าจะกลับวันที่1ตุลาเราจะสามารถพูดได้ว่า 10月1日に帰ります10月1日に帰ります คำช่วยนี้อันนี้นะคะจะเป็นการชี้ว่าวันที่เราจะกลับก็คือวันที่1ตุลาเป็นการบอกเวลาค่ะ ถัดมานะคะคำช่วยโนะ ใช้แสดงความเป็นเจ้าของค่ะ อย่างเช่นถ้าเราต้องการบอกว่า มือของฉันก็จะใช้ว่าวาตาชิโนเทะวาตาชิโนเทะนะคะ ตัวคำช่วยโนะจะแสดงว่า มืออันนี้เป็นของฉันค่ะ ถัดมาคำช่วยเดะนะคะคำช่วยเดะอันนี้สามารถใช้ได้หลายความหมายเหมือนกันค่ะมาเริ่มที่ความหมายแรกนะคะ จะใช้คำช่วยเดะ เป็นการบอกวิธีการว่าเราทำกริยานั้นๆด้วยวิธีอะไรนะคะ อย่างเช่น ต้องการบอกว่าใช้ตะเกียบทานข้าวนะคะ สามารถพูดได้ว่าฮัชิเดะทาเบมัสฮัชิเดะทาเบมัสก็คือกิน ด้วยตะเกียบนะคะคำช่วยเดะ จะบอกว่าเราทานด้วยอะไรค่ะ ต่อมานะคะคำช่วยเดะบอกสถานที่ที่เราทำกิริยานั้นๆอยู่นะคะ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการบอกว่ารับประทานอาหารที่ร้านสะดวกซื้อ สามารถพูดได้ว่าคอมบินีเดะทาเบมัสคอมบินีเดะทาเบมัส ตัวเดะอันนี้จะเป็นชี้สถานที่ที่บอกว่าเราทำกริยารับประทานอยู่ที่ไหนค่ะคำช่วยสุดท้ายที่นำมายกตัวอย่างวันนี้นะคะ ก็คือคำช่วยโอค่ะสำหรับคำช่วยโอตัวนี้นะคะ จะชี้ว่า ตัวคำนามที่อยู่หน้าโอคือกรรมของประโยคค่ะ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการพูดว่า กินข้าว ก็จะสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโกฮังโอทาเบมัส โกฮังโอทาเบมัสคำช่วยโอตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ชี้ว่า ข้าวคือสิ่งที่ถูกกินค่ะ ดังนั้นนะคะจะสามารถสรุปโครงสร้างของประโยคในภาษาญี่ปุ่นคร่าว ๆ ได้โดยเรียงจากประธาน คำช่วยประธาน กรรม คำช่วยกรรม แล้วก็ตามด้วยกิริยาค่ะ โดยวิธีการแปลภาษาญี่ปุ่นนะคะ จะเริ่มแปลจากแปลที่ประธาน แล้วย้อนกลับไปที่หลังประโยคนะคะ ไล่มาข้างหน้าค่ะ ยกตัวอย่างนะคะ ถ้าต้องการบอกว่า ฉันกินของอร่อยนะคะ สามารถพูดได้ว่า私は美味しい食べ物を食べます私は美味しい食べ物を食べます สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์พื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นกันไปแล้วนะคะ ครั้งหน้าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรติดตามกันด้วยนะคะ เยไคายริมัสวันนี้ขอลากลับบ้านก่อนนะคะ บ๊าย บาย